สู่ความเวงวาง อันไกลโพ้มนดาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาว มันดาวต่างนุษย์ก็มนุษย์ต่างดาว โยสำรวจเดินทางค้นหา สิ่งก่อสร้าง วัฒนธรรมจะทำอะไรก็ทำไป ไปไปไปไปและพากิจกับไปในอวกาศไป